ilaiku kuai happy sabat happy sabat cenang no set no masai nge masai na tuni himangina hunphang pia biak papa pasianina mintan nang antung tahen hen lai takina leitu ngom dahan to kizuin เยียดตักจางเงนะ ลงคำหวยมามาเบียกินเตะกิขาเกนะใส่เตะกิขาเกนะคอยมาคือไปเที่ยวเทโลเบียมาตดเสละตัวเงนะ ออนไลน์ปานินะหิวังินะปัสยันหอยนาเตะกิกุมเทปัสยานีองนี้นาเตะกิกุมเทดีงี้มันเินลงดำมามาหังอิบยักมาปัสยานีนะตัวนี้อบวกสบัดมีทุพาเตมีมัลขัดเจตุนะองบวกสุกตาเฮน เอินะอีนัดนาตกิไซมะตุไลตักอทังเป็นเละอีกวดหวยเป็นอินาตกิตัวกินไตเชิงดูสุงกบังจีเลยตงกบังเพียงจีตอมจะขัดตัวนี้นะสุดดิงี้ห่างอินะฮีนัดนาเป็นอเบซากุมจาปันตูนี้เจียงดงเป็น เอียดตักเจียงอินะฮิโคโรนาไวรัสเป็นอักีลาวเป็นเป็นอลิบขับไวเป็นเป็นขัด องสวกเหี่ยวมอกีบาฮาฮามจีเลเลยตุงเซลมะมะตายิน เลยตุงอไปเงินไปนอนเลวินะตุยพีเตกิตม หุยพีเตกิตมเลยเตกิตมจินลินที่บางอินะนัดนาลงคำนาสินคำนาเลยตุงหุยเลานาเบเบกเปียงฮี In hite hi ngaihsutak chiangin ah tawpa zeizun zong na genkhawlin ah kikawng paikuan chiangin tusiala siapiang ding zinling ding ngualte chim ding tuite kilok ding cina amanawng genkhawl zo hi tua tawh khituakin ah tu niin ute naute i lung ngaih dingin ah bang deih ka hiam cih le hih thu Ṭhute a pian naa hawichibangin piang tuate panin ah mimal khat chiatin i kha lam thanem nate kawici thalak thei ding i hiam midangin a bang piang ngei kawicibangin a bang piang lai ngei Laiseng in bang gen hiam cih i lung a i zel ding thupi sama ama eng in aa ตัวโคโรนาไวรัสอเียนนมะันนี้မာရงနินบငงเปียงงี้จิตอมจะเอ็นเดียงงี้หัง ตัวนี้เละกว่า ตัวนี้เละกว่าก็มีนะ สวนฟูกิจนะ บอลคัตเตนะ H1N1 ไวรัสจีนะมินทั้งแค่มาไม่นะ กิลิบขับมาไหม ตัวหินะฮิเป็นอ่า CDC จิจิตัวไหลตะกามาต่ออาเทโลจงมโลพิอัลเดียง Centers for Disease Control จีนะฮินัดนาลำสั่ง control อเลนเตนะจับเตนานะนี่นะฮิส่วน flu อลาหวยเจียมาต่อนะเกนินมีบังจะซีเอ็กงอกยามจีแหละ tur nih leh kua panin ki pahnia tur nih le som apple kha dong apple kha pan apple kha ki ka kum khat sungin mi bang za si yam chi le mi million som guk val 60.8 million ma to tan som guk val tung a ah, hi leitung nat ah, na to ki sai cdc a te chap te na a mi tan som guk val na si hi Zu <coughs> S bek beka bang dạ siêu mok hiam chi lệ. Zu S bek beka bên mi tul xong le tul ni le zali le xong gốc le quá, na si hi chi na chap te na anei. À, Centers for Disease Control and Prevention mà tôi tên là chấp tệ là nên nên hi hi tệ bên à mạo control là hi mà bằng à tu bà y vạc lộng là vạc lâu điên quay mà bay lâu điên cái khom lâu điếng chị mà tao à mau bị ta cái hà om điếng chị tế again tế bé là mau à, hi hi na hi swine flu chị H1N1 bên tu ba tu lại tất cả à nát na covid 19 to cái bằng lâu na mi anao à bằng rồi lắm mi anao à bằng rồi lắm lắm à nó rồi lắm lắm tế nát thị xe hi เห็นอะลางไวมากมา ตัวเป็นตัวนี้แหละหัวปนินะตัวนี้แหละซอมเอเปลคากิกาวฮีตัวคิดตักเตอร์บังของเปียงแล้วแล้วย่ามจีแหละฮิบังทุเสียละเสียแต่ กอมปานนนะบางองเปียงแล้วแล้วย่ำจีเอ็นแล้วแล้วเดียนี่อย่าง นี้ ตัวนี้แหละ ชุม ตัวนี้แหละทุม แล้วแล้วดักเตะบางองเพียงแล้วเลยแล้วเฮียมจีและ SARS กิจี S A R S SARS จีนะ ตัวนี้แหละทุมนะอาเขียนมาเป็นบางเฮียมจีและ severe acute respiratory syndrome จีนะ ตัวเป็นตัวกว่าเป็น SARS จีนะตัวตัวนี้แหละทุมน้องเพียงแค่แล้วแล้วฮี WHO ได้จับเตะนะมีบางจะ si hiam chi lệ mi tul kiat lệ som kwa lệ kiat à mi tul kiat lệ som kwa lệ kiat te na hi bang nat na nga ina gam som ni a pen hi nat na ke zel hi chi na à cham te o hi pen ตูไลตะกาอินัดนาอีเกนเกนเมื่อต่อนาอีเกนเกนโคโรนาไวรัสต่ออากิบังจีนี่คิบังเพียงกินไหนมามาฮีจีนะจีมเตอฮีบางยามจีเลสุงลำอิสิสันลำอิสุงลำต่อกิจมพเดวกิสัยพเดวะฮีมันเนีนะฮีนัดนาเป็น ตัวตัวลายตะกาอินอีอินเอกนาตกีบังฮีจีฮีเห็นตัวคิดเจงินะบางองเปียงแล้วแล้วเฮียมจีแหละตัวขัดจะกว่าแหละซอมเลกียดจังินะสเปนิสฟลูวักจีอมแล้วแล้วองเปียงอินะนับเปียงอินะตัวขัดจะกว่าแหละซอมเลกียดพันอินะตัวขัดจะกว่าแหละซอมกว่าและกว่ากิกาลีินะมีบางจะซิมอกเซนเฮียมจีแหละ million sawm nga vau sina US bang bangza si hiam chi le mi tengguk le tu sawm sagi le tu nga si hi china na chiam te hi na ki chiam te hi tua bek tham loina US bek US bek beka jong akit te na misi akit te na kine na hi chak sunwil be beka jong te na na ne na ตัวไรตะกะจักสันเวลาอาแตงเป็นมีบางจะพายามเจตัวซ่อมกัวบางพายนะ ตัวลายตะกะอาศีเป็นมีซาลีขัขัดสูงเบกเบกันออตัวบาคาสูงเบกเบกาศีเป็นมีซาลีสีที่จงเป็นอาลิบขับวายมกมาอาลาหวายมกมกนัดนาเลียนปีขัดนาฮิมอคีอินอิเตนะมีหิงเตคอนโทรลเสฮิโล เออาเดี种啊真老么ยิน点跟起า帮บางอินจะตุยบางอมโลเพียลหิมันินะฮักษากิสมะมาฮีเจนะกิเกนฮีเอ็นขัดออนไลน์บางอย่างเจนเลยเอเชียนฟรูเจนะเอเชียนฟรูเป็นตัวขัดจักรวาลสอมงานเลยกกปันินะตัวขัดจักรวาลสอมงานเลยเกตกิกาลีนะตัวเป็นก้อยตึงปันใหม่น้องไปยามเจเลยไชน่าเซนเตกียงปันน้องไปนะมีบางจานะสีย่มเจเลย WHO เตจับเตนะมีมิลเลนนี่วาวสีฮีเจนะนะจำเตฮีตัวเป็น H เดนาตกีบังนั้น H2 N2 จีนักจำเตอา US เบกเบกมีบังจะสียามจีเลตูรซองกุกเลตูรกัวเลจักเกียตตูรซองกุกเลตูรกัวเลจักเกียตสีเฮลเจนฮี rồi chân nhìn lại ตัวไรตะการนั้นนาแล้วแล้วเอ็นเลยหังโคโรนาไวรัสอีจิแล้วแล้วเป็นตัวไรตะกินนะนี้บางจะนี้บางจันงะหมอกที่ทำจีละตัวไรตักเรื่องนี้นะตัวนี้เป็นแอปเปิลคานิลีตัวสอมนี่เลยเอ็ดทูทาวเซนตัวนี้แอปเปิลคานิลีนี่นะในสอมเลยนี่แหละสอมนี่อนะนี้บางจะสี่ยำจีละตัวสกีเล่จะเละสอมกว่าเลยกสีนะ นั่นนั่งเป็นบางสาวมีความจีเลยเต็งนี่เลยตัวสอมกว่าเลยตัวนี่เลยจะนี่เลยสอมเกียเลยกว่าจูเอสเบกเบกะกิโลเจนี่อดัมกิกเป็นตัวกว่าเลยจะเกลยรเลยสอมงานเลยถึงมั่งฮีลุงขมวยมามาลุงขมวยมามาฮีโอเตนเอาเตะอะไรตรงกัมบุปะบางสาวสิยิามจีเลยมิเลียนขัดว่าตานขัดเลยเต็งสอมเลยเต็งขัด lệ tuột xòm gục lệ chết sa gi lệ xòm ghét lệ quả hiền na lấy tung bụp ít chặt tệ na asi pen tuột xòm gục lệ tuột khát lệ xòm chết sa gi lệ xòm mi lệ sa gi tuột xòm gục và lên hi at na corona virus hàng gì na si na kịp quá khi hi tế bằng hàng hiam tế bằng hàng hiam chỉ na à u tế nào tế ingai sun khange hiam mà to lại xiang tho wa en zia lại xiang tho en leo leo le hàng lại xiang tho bằng na om hiam chị lệ lại xiang tho về tặc chiang như na yim na nam som chị khát u te nào te ki cùng đi ni yim na nam som te yim na nam som lại xiang đâu sung na omin hi yim na nam som te bạc hàng in piang hiam chị pen mi hing te na um, i up mo zongom ding a hi zongin na pasian na date na khat nei na khem pe phun pasian thi lo a piang bang ma om lo mà tới na khen biểu patient thế lo piang bang ma om lo tôi chẳng in ấy để bằng thupi yam chỉ lo thế nào thế à tôn tung à thu nghe na kí à pa yom điên thupi mà mà hi lại xem đâu yết đặc chẳng in á hi bang nạt na ai dùng in hi bang gim na hi bang hắc san na yết chẳng in à điếc điếc na hi gim na nam xóm na om hi na Gimna namsom te ongpian na pen, ongpian chiang ina pen. Mi te i pi mi te i chi le sabek suka hi lowina. Mi te i si puazi. Bek tham lowina. À, ah, khá lắm mà mà dòng suka hi. Tu niên dòng hi nat na te hang na <coughs> Lấy tung gam búp si puazi hi dòng in. Ichi le sa mà mà si nai dòng in, nan nai dòng in. กิดิมินลงคำสินคำนาตกิดิมเบกทำเราวินะขาลำนางอนองทีตูนีนูเตนาเตเอเตอาดิงินอิฮิเทเลเอเตอาดิงินอิเสบเทบังมาอมลอไอ้จงอัทุพิเปนเปนี่เทเปนบังยามเจเลอะตอนตุงะกินยมเฮียตาพัสเซนเกทุงเงดิงกิสัมมาอมาฮีฮิจาตาเลตุงเสียกอมกาลอะอุเตนาเตอะกวามาเจดินะทุงเงนะอิยมดิงดูปีฮีอินฮิกิมนาน้ำซอมเตตอมจิขัดกิกลมนัวมังอุเตนาเต บาฮังอินฮิติงะยิมนานำโซมมินตุยสิสันสวกสักอุยผกเปียงสักเหียกเปียงสักเท่ากลางเปียงสักกันิงสิสักมีมาตุ้มเปียงสักเกียลปีเกียลปีเปียงสักเก่าเพเปียงสักคมยัลสับเปียงสักเต้าปาถาสักเจนะยิมนานำโซมนาอมฮีฮิยิมนานำโซมอีเตอีเอตักเตอเปียงเจ้านาฮิโลวินพัสยานินเดย์นาเน na gimnanamsom te na, i pasien i date lo pasien to akigam lat na u pasien a a pasien anusian na u hiteng tung hiteng som tung a kinga a hi manena hiteng apianga hi hi chi pen a i phok ding ki sama ma hi in <coughs> paunak alian khat aneu sagi khat dei เป่านักเลียนขัดอันแนวสกิเสียมดีนี่ยมาใส่นะหลายเสียงโทปัวเอียวมาเละหลายเสียงโทจงนั่นแหละมุนละเป่านักอเลียนขัดอันแนวสกิอยากบังนาจี้ยมจีเละโตัวภาษาตากนาอินเปียนากิปัดนาเฮียมีไฮเตอินเปียนาเละทุเหลนาดอนโลอุฮีเจนาขัดเปียวอาเปียนเจียงนาขัดเปียว 啊，一地อ路啊，迄种一地啊，迄种อ往边的，都拍那忙的爱谈只艺术人特别忙嘛去。อไอตามจีไงสุดเขียค้ากันเลยจงอีเขียวนาปันกีแกมินอีเขียวแกอะไรจงปอร์เซ็นต์กันลงทำโกวินอีอมเทียงทุบปีมามาฮีหาโดยเวทเอไอกิเทโลมีดังเตเป็นกิเทมามาอาตัวนู้ตัวจีตัวปลาตัวจีจีมีดังเตนุนตากดันมีดังเตอีกำตัดกำเปล่าดันโลแหกดันกิเทมามานะเป็นเออกิเทโลฮีไอิจงเงินที่งอ่ะ Tô bá dạ tạc, tô bá dạ tạc. Na bèn thu bi mạ mà hì bà hàng yam chỉ lệ. Lấy tung xe mạ mạ Bang chưa bằng nghìn xìa yam chỉ lệ. Tô bá kí dạ tạc non lo. Nu lên nu ba lệ pa, nét lên do nay xong in gầm tắt cầm bao nu lệ bá dạ tạc lo. Tô bá kì dạ tạc non lo. À tô bá bà xiên bèn imaya omin amaya eh, imu na eh, amang mu tang pia en imu tang pia dạ tạc lo hi lâu à. pasian pe mun khem pe wa oma isep khem pe aneng atong isamjang nangon asin khin ibyak pa pasianin i om dat i gam tat dat i lung sim sunga nangon che hi mani na tua te panan i kirop ding to phaza tak to phaza tak na na pen pil na ki pat na hi chi hi tenga gem na nam so mi tak chiang ina pasian ina i ji mi te i za tak lo dan pasian a lang bo da nu te hangena na hi gimna nam som tung to na ama wi gam tat nun tak zia lu hek zia tung to ni na ama ina hi gimna nam som <coughs> ni dang lai na hi bangena apna piang sak na hi hi hi na ya nambat khat na en na tui si san suak sak chin ba ha nga tui si san suak sak tui si san suak sak chin na de na ne hi adia dik kena pai hian na alian sak gi Pare hena għalien sagi għanew leli li pare kena sagi għanew leli li pan somni li li sim lehang bang kim muhyam ci le. hena kena som somni li ya. Tua jang in to pa in Moses kya nga faro ring sim khaw sak mama a ama in ami te pai sak nuam lo hi tua hi manin jing sangin nalgun a apai chiangin ama to akimodingin nangzong payin gulpi aswak Ngulpi asuakna ciang khutpen mak toi in la ngun ya, ama amak ngakin amak to nakimu chiang in ama kia ngak sehnelgam <coughs> sungak ama mi tein ama abiak na ding in ama mi te na ding again again ding in Hebrew te pasian pa nang kia ngak Hong sol kini. hi อาฮีจงินตูเจียงดงอามาทูนามังเกฮีทูมังโลมาแต่ตัวอาฮีมันินโตไปนเกมาเสียบดิ้งทูเตอหมูเจียงินเกกัวกะฮียำจีหงเทดิงโอฮีจีอีเตงะเกกัวกะฮียำปัสยันเทนาปัสยันจะตากนาเป็นทุปิมามาปัสยันินนัสาฮีปัสยันเทดิงปัสยันเทฮีจีตักเตมีเข็มเป็นปัสยันเทมาเวงเอกจีดีไอ้ยังอีเทนาเป็นปัสยันอีเทนา dei na bang ahihiam hiam chi pen tu ni ki ngai sut ding hi te nga bang hangin tu isi san suak sak se yam chi le <coughs> adiak dia ken tu isi san suak again chengin na gon pi again nom na hi phadeu se hi bahangin na gun pi gen nom phadeu hiam chi le na gun pi pet e ji mi te na god happy happy the god of now nal pasian chi na ama anal hi gun tui pen um pasian bangin ane khatu hi bahangin na nei wiam chi le egypt mi te nalgun tuine in nalgun tui panina um ante ching in nalgun tui panin a nga sa ai jong in to teng panina nun tak bian nei o hi munin hi nalgun tui pen thu pi sak ba mai na pasian ja pasian bangin tuat ma to pasian chi dia ngui god of god god of the nar chin god happy ma to amau pasien apa pasien nu na su a khi toiman pasien in zada ma ma hi pasien he ma ma hi hinal gun tuile lal ban pasien ball hina pin a jong in ama ki belowa am takte pasien na khe ma ma in hinal gun tui pi pen tui si, si tui pi si san suak mang hi toy mani na mi te na adon dingo anek dingo ai jongin asunga gan hing te hi jongin a gan hing akit chi khem pe wa hi jongin nek ding bang mam lo asunga teng si tui ki don thei lo ปเสียนบางอันในอุ่นบางจีอาชิสันเต็งเป็นแฮมเค่เทโลเสียงเทโลฟาโรอีมีปีลมีเสียงเตนะอ่โอ้ฮิบังเงินนับพยานเนจีนอามาวงตัวอีสิสันสวกสักเทหิเจเวอไอ้จงเินตัวสิสันสวกสักเงินอาสวกสักเทฮังอ่สิสันปนินนะตัตุยะตัวอีเสียงเทวะฮีกิกเทเลฮิเจเวอลัมดันดันมาต่อปุ่งสักปุ่งสักสักปุ่งสักสัก amao de ben bang pung lo ding in tua tui bi ben siang ding tui le don the ding nun tang na nga ding chen ai zong in tua egypt a pharaoh i mi pil mi siam te na adoi siam pu te na a hi chang in pung sem sem amao de ben pung sem sem lo na om lo ding in a pin tua dan ni tui mani na ki sak the in pi lua pa sian za a anei u na gun tui pen pa sian ina tui si san na suak sak se se hi ัวเป็นนำบัตรขัดตุยเสียนสวนาฮีตัวนี้จะงูเตนาเตเยนนากุนตุยด้านามาต่ออีเนขัดไอ้จงอินอีวันกิลในขัดไอ้จงอีพปลนาีเซียมนาอจงอินขัดเปอุเนขมาเทดินี่เวตัวหางอินปัสเซียนมังเงิลปัสเซียนออลมอนอนโลปัสเซียนจะบังอาอีเนขัดอีพปลนาขัดอีเซียมนาขัดอีเนเลอีลำขัดไอเกเลอีจิดัมนาขัดเปอยวอีในอาเลเป็นปัสเซียนลุงกิมเฮดโลดิ้งฮิจิเป็นตัวนี้อีพอกดิ้งเกสัมฮีอีน่ะฮิตงะ um อีอินุนตากนะอะ กิผัดสักนายจงนินมาต่อขาดเปลวเอออิเซียมนา ขาดเปลวไอจงนินที่เตหางินอินุนตากอ่าบางอย่าอินุนตากนา องค์กิลมดังสักปะเสียนดางอน อิมังเงียบเทจะดงดิงอ่า ขาดเปลวเนียปะเสียนอิมังเงียบขากาเลเป็นปะเสียนินเดเฮ็ดโลหิจิตุนีนะอิพอกดิง akwa mapeu a ngan thon mom ka hi hi in hi te nga pai khian na alian sagi som ni le li so a à, som le li pan som ni le li ya to bang na hi hi in moses aron kia nga bang in gen in na chiang khut la in na si san aswa the na ding in egypt tui te amau gun te amau lui te amau bol te tung le amau tui li he be tunga na khut zan in egypt kam sunga sing bel sing Bèl lệ xuống bèl, xính bèl là xuống bèl khen biểu nàng ngón à, si sanom ống điên hi chỉ dừng. Tối mà nina, à xuống à ống khen biểu si, bằng ma nét đi om lâu tui kỳ don thê lộ hi, à mà vì kip na, kỳ liet sak na, à, pasien à lo à nu sien na, u, hi hangin à nu na u, à hi mà na, pasien nạc lùng kim lo ma mà hi, chỉ, um, kỳ, kỳ mù hi in tua hi na tu ni na en zong inun tak na a inun tak na pasien mang nghial za dong ding in na khat pe pe i nei kha ka le i pom kha ka le inu siat ke ya le tua pen ei te a ding in a pasien ham siat na ông hi ding hi tôi mà nên อ่อุตเณนาวเตตุนียา ฮิทูเตหางเงินะอินุตากนะกิลันทกาปเชียนอิเบลเทจียดเดงินะฮิฮานทอนทอนนี่หังอันนี้นาบังอมยามจีเลอุยพุก phục ui phuk lew lew chiang in bang in ui phuk piang xe se bang in ui phục hi xe xe hiam por khat ten dot na dong dong thei mà, thei ma bang in hi ui phục hi xe xe hiam pasian in de na ne ai ve pasian in de na ne amok amok at ma thuwa a ui phuk piang ziaw ama thuwa ui phục hi ziaw na hi lo ina uipuk mahanga uipuk hi se hiam chil amau pen pasien za a nei ma uhi lew lew ina um abiak abiak khatu god head akichi khatomina tuaina pen apasian anu anu sian no suak ve mo no anu sian no hina nusian นุสียนเห็นนะอามินเป็นก็แฮดจินจำตัวเห็นนะเอ่อมิอาศิอาศิลายอ่า มิสีทูสักเทจีดานาลาวีเป็นมิสีทูสักเทตัวเองมันอามาเบียวฮีตัวเห็นนะฮิอุยพุก เอ่อไปเช่นนะเลียนเย็ดอันแนวขัดปั้นสมเลงาอิซิมตักเจียงเห็นนะอ่า อุยพุกองเปียงตัวมินเกนนี่จีเลหัง อุยพุกองเปียง อิน ฟารุกุมปีไปนะ um amin pilte ami siamte samina hi bangchi leng hoi ding hiam a be che ding hiam bolun chena soli a sol takte a mi pil mi siam ten jong ui phuk a be lo na dia hi takte eh up be lo sak be sak be lo a be lo a hi the lo in a hi te pung sem sem in om the om mo ki ui phuk pen piang the na pin ayang be sak the lo hi ihte ben bahang yam le pasian le amau pasian akibat akibat lo na pasianin a ah, ah, nahil nahil suaki ite nga pai moses tunga aaron um kia nga hibangin genin gun te lui te le lui tui lui li te tui li te tunga na chiang khut janin la Egypt lấy tang tunga ui puk te pai sakin sa in hi tua chiang in Aaron in Egypt tunga te tunga akut jana 委仆地向別人，以接你當阿多咪啫。以接你當定多มนวมสโลลัวมุนเห็นตัวอมเทโลวินะฟารอกุมปีปานฮิเตองเห็บเฮ็ดสักินตัวฮิเลเออกงไปเอนมีเตกงลักเฮ็ดเออกงลักเฮ็ดกงลักเฮ็ดเออนามีเตกงไปสักเดียงฮีเจนะแกนฮี 아히종이나 à uipuk teng ong beyin bang ma aum non lo tak chiangin na a faro lung sim ki kheri faro kumpi pa pe ni bangin ki kheri am takte pasiani na aban ban gim na bi hi khat bei ve te uten na te pasian ke nga thungen ato pa hing hi sakin hing hi sakin to pa kalung kham lua hi ichi nge hiam ichi hite bang chi ajing changa thaima changa angi na angi เป้าฮีน้องหีสักเละน้องจีดำสักเละของตัวจีนิงกี่ขอมนิงปงมานิงกี่ขอมนิงมีกะเกนเสียนนาเตฮีจงินมีกะอีโลนาเตฮีจงินเอกัน in kon sunga kama kai siam lo nai jong ka khial ma te jong ka gil lo nai te jong chi thum dak dak ke in a hi jong ina ichidam ừ, chiang in snp chiang ina mangil ja inge na ma bang ja ma to far kum pi pa jong to ma banga e hi teng na ui ui phuk teng he phiat sakin toi le ong pai khe sak di he je alung à, sim so to ki bang na pen ai hang ama à inget teng akipya à khi tak te mang ni tu ni jong ute na te nang jong pasien kinga thu ngen to pa hi sakin hi ong to chi sakin ờ, to pa nong to chi lo to chi ning chin thu ngen ngen ke te ai hang atak tak chiang ong pian tak chiang ina angei ma bang ve ve faro kumpi pa i bang zel hiam han ve ve chiang ina ei zong ikingai sut zel ding ina ong han thon mua mi o chiang ina thum na bang hiam che le pai khen a lien gok anel som le gok pan som la ko sim to begin sim ni chen so so lo ding ai mani na a sim lo hi hang aron kiang na chiang zanin na leitang sat in chi in lei vui hem pe hik in atuam à, chi hi sát in chen lấy vui khe biểu hi cái là tuom chỉ hi chi in lấy tăng khe biểu lấy lấy vui khe biểu mà to à hiệp biang to mọc đi mà mà to in hiệp khát biết này gen gen lậu thâu căng khát đến bệt dòng pen bớt kí ống thề lậu hiệp biang dây dây kề in tuom mà đến ai gen sama bằng à pharo i pin biểu thế na bay sắc thề lậu bay sắc thề lậu hi thề lậu ai hang à khang sắc thề à khang lắm amau ada hilowina pasianina à hi ibang a ah, bangaya gimna piakna te panina update ni na dingena ah, afaro na ami ah, pilte sol hima ta se le ami pilte na be sak thailo um pung sak sem sem mo khi yam chi le pasian na pasian bek ahi na midang pasian pasian dang dang te to akibat lo na ala na ai toy mani na hi te nga zong um มอสิสได้บางนักเรียนจีเลยภาษาคุตินหิตเต้ลองเซนฮีจัศยันขุตเลมีเต้คุตกีบางโนพัศยันอาฮีน่าลักฮีตัวมันเนี่ยนะฮิตเต้ง่ายง่ายสุดดิง่ะอ่ายิมน่าน้ำขัดปานเนี่ยนะน้ำทุ่มดองเป็นเอออิสราเอลมีเตน้ถูกเสียเสียฮีตัวอิสราเอลสวกสักถูกกูอันนี้น่าจงถูกกูอุ้ยพกเปลี่ยนมาเต่จงเชยขาอูอาจารย์ทุ่มน่าฮีเหี้ยเปลี่ยนมาเต่จงถูกขาวฮีบางอย่างมุเตนเอาเตน่ง่ายสุดนิวเฮ่ยม na ngai sun ngiu hia ba hang hidin na om wa khat pan thum dong pen thua kha se si ho hi alam dang pi khat ma khat pan khat pan ne na thum dong na thua ku hi in alam dang pi khat hi in hi te nga jong amao i faro in jong ong be sakin ong hi sakin eh na pasianu อามานมาฮี ลงไปเคสักดิยงฮิวงฮิบังเนียนวละกับวุฒเกลวงยิมนางเปียเปียกยุนจิเวตัวบางยีน่ะอาฮิตักเตอ๋อลุงซิมเคอะไรต่ำมอจิไมเวมอเห็นตัวบางแต่งตัวฮีอาอามาเงินาอาเบตักเตอลุงซิมเอ่ออังเงนา บางเงินเงยเกียกแล้วแล้วฮิวเจ้าเนี้ยนะอาลีนาโทกังโทไวเบียงสัก ไปแค่นั้นเล่น เย็ดสมนี่พันนี้นะสมทุมเล่นนี้อ่ะ ถูถูวายเปียงอินะ มีเห็นตรงไ้นตรงนี้นะการเห็นตรงไ้นตรงนี้นะ นวเหมาะสมะมะหนอมสมะมะตัวมันเนี่ยฟาร์กุมปีไปนะอ่าน้องแฮปปี้นะ โตอ่ปูโมเสสโปูรอนอฮีฮีแดงฮีเพีสกินจีแล้วแล้วเวนะอ่าเงี้ยแล้วแล้วฮีอาตัวมินเงี้ยปังนี้จีละเงี้ยแล้วแล้วฮี Then I cima bangena amai mi na pir sắc thế sak thei bekena lakhe thế lo mo coi. he. nghe ngen mai anget hanga bang chi at a ah, hi ah, piang chik te te ah, anh nghe na bang ama piang chik te te hi chik te te mo piang chik te te hi chik te te. Pasienin tua bang de lo hi ute nào thế, Ki khel ding hi le ki khel ding ki khel suak ding pasienin de hi. A ha abana bang nom chele gan hing si sak Paihena lian kuo aneu khat pansagi e tak changin kan hing si. Adiak rekin hi kan hing si chi changina bahangina uh, a gan hing chi se se hiam chi le por khat te na god uh, god god hab chi na pasien za a ne yu ma to pasien za a ne yu pasien min tapuina amao abia ku hi a pasien เดน่าอีกเงี้ยอีมังเงีิลเดน่าเดน่าอีมังเงีิลขากเตจงเดน่าทวายเตจงอามากอดแคปเปอร์จีทวายเป็นกอดแคปเปอร์ปัศยันบางอันในอยู่มาต่ออินอปัศยันเตงูอปัศยันเตงูเอาเช่นนี้นะเดน่าหิกบางทีแล้วแลอว God obedience and flies จีนะอามาปะอับีอากูเออปัศยันเออไปเช่นอ่ะอปัศยันตุงอปัศยันเตตุงอ่ะปัศยันนี่นะอืมปัศยันอ่ะฮิโลนาวลักฮีเทยสักฮิฮัตเบเบเตอุเทนาวเตอปัศยันนี่นะ haksana khape pe i đặc dakte ha hi tem ba hang hi ding hiam chin ki ngai sun lo pasien ke nga ki helna ding le inun tang na ma ke nga ab ding ipi inun lui te hem pe nu sia nun thak to nun tak ding pe pasien in de hi na pin khat bai ve te en tua ngai sun khalo the in khasian na lam khong a ki la the ma in a hi te nga jong in banghangena faro mi te tunga apa sian te tunga pasien hi se se hiam chele sian te u aman lo ulam a lo ulam to na ki hel a ama abiak dingu ashan dingu pasien inde de ahi manin sian u som atomin gen apa sian u som te tunga hi bangena ahi nge nge na hi hi tuni te ngajong bong bong pasien god hap chena greek greek kamena epis ti na God have ama apasyan u na himo kay manen pasyanin jong uh, ama hi gan hingte tu nga asi sakna tu ahi hi in Egypt mi te na adiak dia ka hi gan hing sila ka pen bang padan che a <coughs> sakol chi te por por changin kala o changin na bong tu kel chi te por por pen nun tak the na anoi bang bana anoi hi phadeu to te eh lo na hi jong in van pok na che jong azat teng phadeu deu to teng pen hi phadeu deu se hi asi pen in to hi na pasiani na ama i ki na ma to abong gan hing la ka jong gen na a khong mang khong ne jong poi ke ve hi jong in ama wi nun tak pi ama i ama wi ki sak pi alum sim akiliat sak na agan à hing teng u adiang ne kina egypt te hi ต่างหลายหนหลายนะมีฮาวเตนะบังหิดผาเดียวยำจิกันไม่ต่อกันปีในกันปีเอ้ยจงเออีเนวหลายนะงอนินจงอ่าบังเฮียกันปีอีเนอีเลกันทุมเลลีในเตฮาวกิสมามาตัวมาบังอ่ะอามาหนหลายจงกันกันปีได้เป็นอำอาหาวนาวอากิพัดสักนาวหิตัวอากิพัดสักนาเต็งมาอินตัวเต็งตุงอ่ะปัสยานินนะฮิเสียเสียตัวนินจง ấy ý cái phát sắc na bằng ông hiểm mà tôi hi gan hình tế mà bằng na? à mà tôi cái phát sắc na gan hình thế, là cả là ấu tế giống in tôi tế tung à mà tôi pasien để khalo và tua tua lắm sang á, pasien pasien inu siat za dong ding ina ine kha kha le pasien in bang za ta i hawa sumine ya moto ine ya ine nei ine jong ina ấy e tunga lung kim het lo ding hi toy na, anh hi bang thế. ong pian ngai ngai na na te bang hiam chile pasian na ki phat sak lo na ding ki phat sak lo ding ma to a ah, pasian man ma be ding pasian bia i chi hangina pasian bia tampi taki om na pin pasian bia tak tak pen ma ki to ma ma lai sang ro sung ma sim chiat chiat ding kapa ka siapam tua chi hi kapiun tua chi kapon tua chi tang lai na mi pil tampi tak ten jong tua bangin na na zang ngei tu na bang chi pan pan chỉ đi nghỉ lâu pi là pu tế xia tế xia nu tế kí sai lâu na lại xiang đâu yên bằng gen hiam lại xiang thâu hi mạ hiam lại xiang thâu to kí tua hiam chế yết điện kí sam ni tu lại ta kin zong adiak đi kin bằng hiam chế lệ hi nat na hang ina corona virus hang ina por khát te na zat aizu ese ki por na sung bang banga por khat bangena e me kha sung ai zong eh ไอเกลมาขัดสูงมาขัดซอมทุ่มละขัดไอตรงนี้นะเอ๋เหนอะนาเบดียงี้จีตัวบังอันนาเบเจียวเจียวตัวบังอะคำสั่งเจียวเจียวเตะภาษานินตัวบังฮิโลลายเส้นเร้ตกี่ตัวโมกี่ตัวโลลายเส้นเท้าตัวบังอมไงอมเจียวเจียวเราฮีอินเกณฑ์คนนางอมดิ้งนี่ตัวแกนฑนี่จีเลยลายเส้นนี่ตัวแกนโมแกนลงอันเดียวได้เห็นนะแกนฑ์ของนาแต่ของเอตักเจอไอไซยสอบไอไซยอาเกียอันแนวสอบนี้ตักเจอ according to the law amaltena according to the Lord to ham to ki to kin to again kele um bang che hi amau sunga there is no light in them sunga thu man thu takum lo hi che hi đối lại sinh lúc xịt tăng tăng đến cái sao mi cam sang mà ni chỉ tế về a gen nụ dạ dạ mà dạ a xóm có là của a hi lệ dòng cam sang mà ni thì thì kim lo bây sen cam sang tế yết tắc tế a gen khen tàu ave cả tăng tung ave cả tung tuần tua igen khó na tế dòng hít tua igen gen tế dòng gen khó na vi về อีกเงินคนน่ะวีเวหินเดนจิลาอีกเกินคนน่จอหังอีกเกนคนน่ะตัวของตังตุงตุงตังตุงตุงอาเวกาตังตุงมาเตเอ็มดนจิลาอาเลียนนี่เตสกิเตเมังมูน่าสอมเลทุมเตสอมเลลีเตตัวเตของเงินเลยหังเอเลยตุงอ่ะบังเปียงดิ่งกวงเลียนดิ่ง Zue se pen gam lian ma ma hi ding ko man zo lo ding chi lai sing zo om khin sit se te bang ko gam ko gam in ado zo nga do zo lo ding bang lai sing zo om khin lai sing tho wa again he abaka à, tang tung a à, tang tung nai lo om to teng pe ong pai lai ding a à, hi ong pai lai ding tam pi tak te om lai hi to te pe na ikigin ding ipok ding to hi na lai sing tho pen a piang sa thu teng gen ong piang lai ding teng zong gen à tua chi hun ding rong gen na khen pe lai sing no sunga om hi manin lai sing tho ma mit suan ding ki sam hi in chi pen a ong han thon nuam in tun abana bangom lew lew yam chi le gimna nam sak yak gyal pi gyal pi ke sak bai hena lian ko new som le thum an new som thum le nga ye tak chang na gyal pi lo um mei matum ai lo gyal pi ma ye la gyal pi gyal pi ke sak gyal pi ke sak ti de ina um thuakla ma mau mo thuakla ma ma u in thuakla ma ma u pasien kia nga thu nge nu pasien kia nga thu eh pasien pasien kia ngang thum sakin Moses in Moses kia nga pasien kia ngang thum sakin la hi tang he phiat sakin che na nge nu ichi sama bangena anget hangina, thom na takte alung sim ki khel gialpi bahangina hi se se hiam mate nena igen sama awangina amawi van le a control mato amao van pasian chuina the goddess of sky mato goddess of sky chena amao nabia wa hi na baha hi gyal apian apian na pen tuana hi se se hi gyal วันต晚东啊 c o ทัวร์เป็นอามาปเสยนนะฮิจันจันเลยตุงวันตุงนัาเข้มเป็นก c o n t r รตัวนี้สักวันนี้มามาอัดตัวงานนี่กุกซุงน่าเข้มเป็นเซมินนี่สักยีนี่ตักเตะทุกภาพเบียเสียงโทสักอเสียงโทสักปัสยนตัวป้าอหิมันินตัวป้าเบียกเบียงนี่ตัวมันินมังมูนาสมเลยเลยสงะวันปีเลยนะตุยปีเลยตุงน่าเข้มเป็นจิกตุยน่าเข้มเป็นอบอป้าเบียอุนจีตัวอกเกนหันบางยามเจเลยอุเทนาเตอเปียงเปียงสักป้าเปียงสักป้าเบียกเบียงเนี่ย ปลี่ยนสักหน้าเตะเบียกดิ่งฮโลฮเปลี่ยนสักป้าอีเบียกคักเราหน้าเป็น ขัดของต้องเห็นใชยนี่ของต้องได้ทุ่มเลยอีมันเกียร์เลยเป็นอเบกเปลี่ยนนะอามาอเบโลฮิยังตัวมันนี่ยนะมีหิงเตะแบบท่านเอมเทเยอ่ะท่านเอมท่านเอมไม่เห็นมันเนี่ยนะจุยเราดึงเสียมเราดึงบอเราดึงเฮโลอีท่านเอมนาเป็นอามาอินอามาอีหลายสิ่งส่วนบางที with God all things possible ประเช่นตัวทีนักเลยนักเห็นเบียงเทตัวอิงไงสุดเสียดิงที่สามี mihing pet mi mo i khit lung sanga pet be kiching ko ma omlo a hang pasianin ikichin na igam ta na ongen lo ilung simongin ni lung sim en ton tungi por khaten sem lo ding ma pasian chi bang mang quản zui zo ding lai sang tho bu quản zui zo ding no zui zo mo lai sang no zui zo ma na zui ding hi lo zui zo à zui zo lo ma na lai sang no no se ding hi lo tôi là no zui zo lo nai wa le lai sang tho sim lo mo chỉ là sim te te zo pi hi na hi to hi na pasian ni na eben i so na i i i i mang ya perfect i i i hoi na ongen lo na i lung sima i lung sim ma to i lung sima word mo mà lung sim tắc pi to keong bia mo chi pe lung sim tắc pi to keong yin mo chi pe aman en zo hi to manin aman tun zong pen mi khem amoy ai zong in i mo hangin aman ong ta na isan na hangin ama isan na hangin aman ong tan hi che i up na hangin ตัวหางินอามายหุยนาตัวเองตัวไม่องตัวไม่ดักเตะเออูดบางเสียมตัวบางเสียมแล้วแล้วองตัดนาอมกนาสกแล้วแล้วเดียนี่ตัวมันนี่นะอีอุบนาเป็นิน เอเตเป็นอ่า อีอุบนาหางินเอเตินฮีนบนา มาต่ออีอุบนาจังินอีอุบขิดจังินอามาอีดนาอามาชุมันนบนาอามาได้บางยามจิกันนบนาอมปันฮีตัวเป็นอุบนาอีอุ้มขิดจังิน อดังเต็งนุเยียจิเป็น อ่าหลายเสียงทุนอาเดียเลวฮีอุบนาฮีนะเสียบนาปากเกลเลตัวเป็นอาศีฮีจีอุบขิดตักเตอุบขิดตักเตอุบนานุงสังะอุบมันอาเบียกินกิไปอุบมันอาถูกิเงนอุบมันินมีขัดเปอหมอนากิไมสักอุบมันินปัชเชนได้นาบางบางยามจิกิกันตัวจะเป็นอุบมันอาฮีฮีตัวตัวเป็นอิทธิเสียมดิงอ่า ทุทุปีมามาฮีอินตัวฮีนะฮีอ่ายิมนาเตเป็นอืมบางอินะยิมนาเตยิมนาเตอาบ้านบ้านินฮีสอมเตตรงหิดผาดเสียเฮียมเดนไอจีมาบางยัางฮีตุงอามาตัวเตเป็น pasien za a ane te tunga pasien in tung sak se hi abana kaw phe pai hian na lian soma neu khat pan som ni tak chang ina kaw phe piang sakina kaw phe ma to in hi kaw phe bang hang ina kaw phe piang sak se se bang hang ina hi se se hiam chile hebria hebia hebia mi te na god of God of crops chỉ xe xe là hi sinh cung lô ba sinh tế ảnh tế nét lệ đòn sinh gạ à thế gạ tế khen biểu à kèm bà xiên chỉ nà mà bà xiên anh này xe xe với mà nè hi à mau y à bà xiên y xếp à hi lệ mà to à bà xiên y xếp thế à bà xiên y sinh gạ mẹ tế mẹ gạ sinh gạ sinh cung nà khen biểu à kèm bà xiên mong chỉ na pasianina na, hi lo na lakina hi kaw phe te ne tum sak mang kaw phe om na kaw phe om kaw phe na veka ne tum mang hi at tak takina amawi pasien ben pasien tak tak hi le da zo lo ding kem zo lo ding ai hi zong in kem zo lo lo hi zo lo lo a hi na pen pasianin lakhi amaw i up ding pen tua hi lo zo a a bor pa na khen ba au pa a hi na ala nop na อาหินาหางินะฮิบังเงินะปัศยานินะก้าเพอามาวีปัศยานีคอนโทรลเชลโลอาหินาลักฮีอบานะบางเฮียมจีเลยขมิลสะขมิลสะเพียงสัก hirawlaw inpai hian alian sawma neu sawm lehat le khat pharin na sawm nih le koi takte uh, apian na alai siang thote na sim ki ki klaw chin aba kino min chin in khomial sa ki mu theilo bahang in khomial hi se se hiam ma to khom khomial hi se se hiam amau bahang khomial hi se se hiam chi le ni ni pasien, amau ni pasien bia uina to manan ni pasien, ni pasien ina khovak pia mata khovak pia in um tua khovak apia pasien pen pasien man ahi lokna am amawi biak pasien mato ni pasien aciu pasien ahi lokna pasien ina amai pasien hi na to alak ahi in to mane na hi tanga dasan um, amau bang jiam jire egyptian the most powerful of the sun gods jina pasien uh, ni ni pasien suak ni pasien amau pasien ana yuk ตัวให้มันนี่นะเฮ้ยอาปัสเซียนอเปนอามาโลนาปัสียนนี่นะอาลานาฮีอินตัวเบกเนลวินฮอรัสอจิขัดเนฮอรัสเป็นเอ่อเนี่นี่ปัสียนมีอดังมานั่นเองแล้วนี่ปัสียนจงอามาทุมบังในปัสเซียนมีเบกมาฮาวมามาอาจังแคแคเพราอจิซานกอดตัวจงแคเพราเล็บแล้วจงนี่ปัสียนมาฮีอามาวนี่ปัสียนเป็นตัมปีในทุมบังลีบังใน ไอ้ตรงินตัวนี้นี่พัสยันเต้นะนี่พัสยันตะตะคีเลยคมียันเป็นต่างสักเดียงฮีไอ้ตรงินีที่แต่งต่างสักเทโลบ้างพัสยันฮโลฮีอินคัดเวไวเตอ่าอ่าเอ็นจงอินุนต่างน้ำมาต่อเอออีง่ายสุดเดียงอ่ะพัสยันอินฮีเทเอพัสยันอมเกลเลจงพัสย์ทุ่งเงานลมห้างจงเพียงเทเลนอีจิเทียเออคิาครบแล้วว่างจงเซนปีสักอิลุงสิมาอีกคำนี้จีแล้วว่างอิลุงสิมา อีจีอีจีมันเนะขัดเววิอักิท่านนี่อ่าอีลุงซิมาอมลัวอีคัมพันกิงแค่อกาคีขบระวังินตัวเตะกีขบพังินไอจงินมาแต่เอ่อฮิเทลลินเตจีขัดปัศยันโลตกีขบระวังินเอ่อทุเงินเราหาเงินไอ้เกหลายเสียงเราซิมนะเซนปีเลลิงไอ้ตงเงินอัตักตักินนะปัายาเราโตบางมาเพียงที่เราหเจีนะอาสังตักตักฮิเลหังเป็นตัวบางเงินนะอาสังตักตักฮิเลหังตัวบางอ่ะอมเทดิ้งหุ่นเฮโลตัวบางอ่ะอมเทดิ้ง à hi zen zen lo hi pasian lo to kanun tang na apiang lo hi a chimi khatin pen in khong na om jiu jiawin ki khom the na pin ki khom lo chi om the lo hi pasian lo to kanun tang na apiang ke a chimi khatin pasian min phat lo win ờ, biakin khong in tu dia la lu su in mui na man chỉ chachi bang om the lo pasian to hit lâu to bằng mà piang thế cái á chỉ mi khát ổm không thế rồi bằng to kỳ bằng hiếm gì là xính tệ à ờ, อนุ n u n tak na pasian anei tak te pasian a อันไหนอุดตักเตตะัวบังมีเตนะอันอสุงหาอมเป็นออมขินเขียนอาได้หินเขียนไอมูมู เบียกินของกัไปนวมโลหิโลวินะอาคัดเสียงถูองในอุดตักเตะองกำตางวีสิงกุ้งเป็นอเตนินองเองเดียเลียเลียเดินอมตักเตะหุยหลงมุดเตะกิเฮเดียมเดียมกิเฮเดียมเดียมนี่ก็ตกอยู่บางนี่อ่าสิงกุ้งสีแล้วแล้วจังอเตอมเราบางมัมเราสิงกุ้งอมูทางกิเฮเราตัวเกมอมเกมกับ อาเบเวเดอินุนต่างนาเป็นเสียงกงสีและเสียงกงเกี่ยวเกมเสียงกงเกี่ยวเกมกันและอาเฮงมาต่ออีกกี่บังต่ออีกกี่กิเตะเงี้ยมอีกกี่เตะจะจะดึงดึงจงทุปีมีนทูแกนินพาเบเวทุงแกนดึงเฮลจงเนียวแต่กิงโซดาบัวไอจงเงินไอเกเลลาซาดิจะเนียวโนมันสับเปว่า mai cả đi ngay hi dùng khá bảo ấy chúng em đi hi dùng in tua tế bền à xin công sĩ ý na ý aga này gì cái ấy hàng xin công hình ฮาในปะเซียนในปะเซียนโตโลว่าเพียงมากมากเกยวงออาจจะมีขัดินเป็นอมคงเทโลลาขัดเยสเลนี้เวสนวมสนวมตึกตึกปะเซียนมินผัดนวมตึกตึกทางอ่ะตึกตึกอาสุงับอนุงตาเป็นปะเซียนนะฮีเกอินตัวอาฮิมันเนนะอินุนต่างนาสงูเตนาเตอาฮิงอีฮิเทดิงทุปีฮีอาฮิงอีเทดิไม่ใด้นาจงทุปีมาไม่เบียกินห้องไปไม่กุมกุม ตุงเงวเงาแกตุงเงวเงาแกอามันดงรู้สึกดีใจนิดต้นได้ chiều tui băng cài cái gen in om thế ở chẳng là biết kinh tu tu tu hin là eh, khó đoạt dùng khó đoạt dùng cái là biết kinh sung ái, hệ bằng à om ngầu hin eh, thu gen tên là sát tên bằng mù lơ bằng pen thằng à hồi lâu mạ mạ chỉ khóng kĩ om khát thế ye chả biết kinh sung khóng bay na om ngầu hin của mà là hậu bị ngay lâu hin bỏ khát thế bằng hin ái hệ ai tam mò bẹo rồi ông sạc mày thế nào cái gen thế lo biết kinh sung khóng bay in tu in cái pusuakin tumin pusuakin tumin pusuakin hi lo ding pi hi chi khong zongom kha the asi asi nun tak na asi um asi up na ai zong inu i up na pet ahin isung ateng pen pasian ahin na kale om ngeu ngau biakin to ki tuak lo gam tan na neng na don na ai hi zongin kampau na hi zongin i om dan i gam tan dan i kampau dan i mid ha dan i mai tai dan ai zongin tua te na asi le ahin pen ong lak ma mai กนกัว่าเฮียมจีเทกิงไอ้สุกินุเทนาเทนโนเลโนนักกิสิตเลยจีเกอบังจีก็เฮียมก็ท้าเนมเฮียมเกลอบังจีเกียมสิงคุงเฮงก็เฮียมสิงคุงอ่าสีก็เฮียมมาแต่เอลเอกิเทดิงเฮียงเอลเอกิเทอิกิเทดิงทุบมาใส่อุเทนาอุเทเอลเอิีกิเทเกอะไรภาษาเนี่ยนะตัวเป็นองสางเทโลมีดเบกเทนเอลเอกิเทเดเป็นปัายานีนะองลำทักโลหีนำมัดขันนะเอกิเท อีกิเทยตักเตะอีกิเทยนาเป็นปัสเซียนเกียงอะอีปุลักตักเตะปัสเซียนอีเทยนาเป็นเอเลเออีกิเทยนาเป็นองลุงดัมปีมาเป็นอุนตักนาองไหลฮีมีเบกเทนเอกทีทกีเลยจิกมาหุ่นปัร์เซ็นเอองไหลเงี้ยแลวลุงน้ำนาจงกิงอ่ะเงี้ยแล้วขมวนนาจงกิงอ่ะเงี้ยแล้วอัตตอนตุงเงี้ยเป็นอ่าบางอย่างอ่าอ่ามีก๊อกฮิเดนแกกี่ปากเทเดนแกฮิอินตัวฮินะ 啊 pasien to anung ta hi theina ding ena eil ei ki thei ding eil ei ki thei nak na ka le ute na te iki sabang te thei ta tun eil ei ki thei changa i thei na tung to na eil ei ki bol pha thei tua iki thei chiang in bek pasien in ei ong po pha hi na ki thei ma sia sia nang i thane na na thei ma sia sia pen pasien in ong bol pha thei lo ding hi nin toy man ei le ei pen iki thei ding iki thei na ka le ít iki the na tung to ne na pasin na e te ong po phadin hi za to bu bài pai rồi, ít đâm lo na pen chewan te gen ko to teng dam king ke bang hi leng ka khu pen pha the lo pasian eh à vận ổn định các khu khu yên tôi chiến các khu bèn khu xóa tin hít chỉ bạc bảy thì đã mau cô nộp thì nộp sao mà mình nè là tụi ông biểu hi in tôi hi nè ít thì nè ít ít nè nào khác aikele ikisamna khat theya ere theya zato ipai te anoma bangin chewan ten ong mol chang anoma bangin tunin jong i khalam nun tang na china da na i om chiangin a china khalam a china bi ve jong khamai the i chena na thein ina na thein tua it na na pulakin sia on te kenga ipolak ma bangin pasian tung polak le hang pasianin tua i i chinat na i khalam chen nan na pen ama ina thu pha ong pen ong dam sak de ni tunin u te naw te no te laka tua bangina nanat na nat na ki the na aw miam nanat na na te hiam nang le nang na ki te hiam gil na pe dam na ki sa yam mit mit na pe adam na ki sa yam ai ke le na lung tang na pe ดำนักกิสาเฮียมอุเทนเอาเตดำนานาเฮียเลอุเทนเอาเตข้าละมานานักกิสักในปัศยานีนะนังดำนางเปดีนี้ขาละมาจงข้าลักิสามีเตทุพังามีเจนะมาเตสุงะเรียนงานสุงะนักเกนี้ข้าละมาจงข้าลักิสาแล้วท่านเอ็กิสาข้าละมาบังมหิกิสาโลตัวบังอาอิยมเอลเอยอิกิเทตักเตปัศยานหานะหานาละมาอาการตามาเตหานาละมา เอ่อนัดนาดัดละเทเซโลลักกีลักงี้เซโลยอมเพนหอยโลฮีอีนัดนาเทดิ้งอีกละตักเตะบังอดัมดิ้งอากาศสวนโตหิฮังตัวมาบังเงินอีคาลามาอีนัดนาเตเทตักเตะคาลามาอาจจะหาดิอากิถอยถอยเตนะฮีอุฮีเตอีฮีฮีจิเป็นอีพอกดิ้งอ่ากิสัมมามาฮีนี่ตัวฮีนะตัวนี้นะอีทานเนมนะอีทานเนมนะบังเฮียมเอมีเตทานเนมนะทุบปีมาสาโลจอยนะเออกัทานเนมนะบังเฮียม กัทเนมนาเป็นบางฮิฮปีเป็นยามจีอิเทนากาเลตัวนี้นะอุเทนเอาเทนนะดิ่งอินตัวนี้นาทุ่งไอเป็นอแมนพาฮีจีองหอกสักนัวมิงอินตัวฮีนะอินฮีกิมนานำซ้อมเตะจงเป็นอ่าอียิปต์เตนะปัศเซนปันเกียงพันอัปไปเขียนเอาปัศเซนอลังปันเอาปัศเซนอีเดลุปัศเซนอีซักดาอันนัดเอาอัคาลัมนัดเอาไอจงนี้ปัศเซนอีเดลุปัศเซนนุเซนเอา ต่งตรงตอนนี้นะปาเซนเยิมนาอเปียกนาตัวนี้นะอีพอกดิงอะตอมนาฮียิมนาน้ำสมมตอมนาบางยามจีเละไปเขียนนาเลียนสมแล้วคัดอันนี้คัดปันสอมเตไปเห็นนาซอมเลนนี้อันนี้ก็มันซอมเล่นนี้แต่ซิมแ้งตั้มปีอมุเตนเอาแต่นาซิมแล้วเจนเกสังซองเทโซดีเงตะอุปาถะสักตะอุปาถะต่ตักเตอ่าฟารกุมบีไปนะอดังตึงแค่ตัว alung sim alai koi koi alai lo to ki bang ki khel to ki bang ai zongin ki khel tak tak zo lo ai zongin atom na ta tak te ama i hen ma pa ong si ngiao mok tak te alung sim songa om theinon ma ma loi a i pen pen a i pen pen nak in ma ma hi toy manena ama i ít bên bên ông sĩ đặc trưng ina ama i lung sim ki sắc ama i à, à sắc amai sila ahi Israel te a kei khu chungom hi chi hian to ong kha khia ong kha khit ong kha khia hi pasian in jong eite ong it ma ong it ma ma hi manin leitung an ama leitung ham khem pe ka ding mi hi na khem pe sang in ong it zo ata pa ong si ong si ong si na pen ong it na mato ta ta pa ane sun sun a pen pen ong si na pen ong in na ala na hi e fang ro kumpi pa jong in le hang at pa at pa upa pen a it pen pen ong si tak chang in amadi nga to sa ai zo omlo hi man adang te pen no se zo pan ni in pasyan in tua za ta ong it ong it na pen a kityang tan lo mate bang za ta imo hangin bang za ta i hial hangin <coughs> abe sa huna bang za ta in ginalawa omma ta se le hang gi inkuan sunga ipolpi sunga iminam sunga omma ta sele hang pasianin ai na to ong tuam pasianin ai na chiang tan ne lo ong i tun dong i lai ve ve ong i lai lai de ni to hi manin ong i ma ma ibyak pa pasian pen tu ni na u te nau te a ah, tu ni na en ama kia nga bang en bang hi te hiam bang gen ding hiam bang polak ding hiam kolen tu masa alien nga Kolen tuma sa alian nga ah, anewli sim di ni guay. Kolen tuma sa Kolen tuma sa alian nga anew sagi. Kolen tuma sa alian nga anew sagia ah. no te na siang tho te na ding un mo na sil ngau lui te na pai hia un tua hi le sil ngau so lo an ne lom thak na hi ding a zong a hi tak pi ma na hi ding ui ba hang hiam chi le i pasian poi hun hong tung ta e te pai san tu no a hi chris ki go khin zo hi chi to pa jaisu ki go khin zo isian tho the na ding in nun tak na lui teng pai hi ding ba hang ina bang ina gim na nam som faro tunga tung se se hiam bahangin tung se se hiam uten au te faro kumpi pa alung sim khau ma ma egypt mi ten jong a faro kumpi pa bekro egypt mi te ma ma in jong egypt mi te ma ma jong pasien nusia u pasien mm, tampi tak ne yu pasien malo bia u mato pasien malo bia u pasien tampi tak ne yu pasien lungkim vet vet lo ahi na a kilang hi tenga toy manina pasien um ate ina pasien day na bang izui izui se na dingin izui zo na dingin pasien tunga inget ding kisami leitung sia kun hak sa kom kala uten autte pasien kyanga iki abi aku ma pe iki hat thot ko ri leitung muan ding ma ma om lo ma te muan na ding bang ma om lo i na na te bang thơm bùn chỉ đặc bông khăn chỉ đặc khăng qua mình hít thế lâu mà tao e ra tôi yom chỉ hàng in là à à qua mình dùng à tuần đam in tua chiên chỉ bằng ống ruột ruột thấy tuần lo passion in control na hi ge hi in tua hin à u tên nào tên tuần in là iki hàn thuật na xuống á u tên nào tên bà hàng in là pharaoh kumpi pa um hi dạ sim khóc ami te ma ma zong pasien tampi tak ne ya oma uh, hibang pasien ni na uh, gim na nam sagi te pe hi ami chi tak chengin ama ma pasien tak tak hi na ya pasien tak tak ma abyak te na dingin pasienin uh, agel na ayi hi tu hi na tu nin jong te na te iki phat sakna te iki hi sakna te iki liat sakna te panin ki hem hiain pasien ma ma pasien man ma ma to to pa pasien umin muangin zuin igam tan na luite he be unu sia in gam tan na thak non tang na thak to inun tak the na dingina numal khachet ong han thon kai hi tunia uh, izak na tung toni ibyak ma pasin in phang pia hen la ma to kinai sem sem ta te hi nat na haksan na kom kala achidam pasien ong kep ta te suaka pasien tunga lungdam ko ko patient tunga no a inuam na te ala pho lak lak ta te hi in tuni a bua sabani thu pha te no mi mal khat che tunga zong ibyak pa pasina ong buak suk ta hen